ไอ้ที่มีเขาอ่ะมันไปกลางทางกันเนอะที่มันเนี่ยครับผมครับยี่สิบบาทสูบซาบอสูบซาบอสูบซาบอนี่เนี่ยจะสูบไปแล้วสูสูบเลยสูบเขาสูบเดี๋ยวแกไปจับผมอีกโอ้ยผมไปจับหรอกผมสูบช้าเลยผมมีผมมีสายเนื้อโอ้ดูดูตาซะลุง ดูตาผมผมใส่แว่นตาเหมือนแดงนะโอ้ผมไม่เชื่อเดี๋ยวมันจับผมอีกว้าเดี๋ยวกัญชาผมมีเดี๋ยวมันจับผมอีกอู้มาแต่ไม่รู้โอ้กองทัพนั่นเป็นตะกล้องผมตะกล้องสำรวจพื้นที่ว่า ครับที่ผมแค่ๆหน่อยเดียวนะไม่ได้ทำลายป่ามงป่าไม้ผมก็เผาทานยังไม่ได้กล้วยผมไปลึกผมไปอีกลึกแต่ยังไม่จับตรงนี้ครับ มันเป็นที่ของทั้งเขื่อนมั่ง จานผมก็จะหมอมาดูแลนะไปสูบไปก็จะสูบไปสูบไปแล้วสูบสิไปไปโอ้ไปหมดเลยแล้วแกก็จับผมเลยไม่เดี๋ยวผมไปนี่คนสูบเนื้อมีไม่กี่คนจับว้าวผมผมไปสูบผมผมผมมีอ่ะผมมีอ่ะเลีนึงไปจับผมอีกลุงมีตัวปะล่ะเอามีหมดนะมีบ้องมีอะไรหมดนะธรรมชาติปะลุงธรรมชาติเหยรืออะไรธรรมชาติหรืออัดแห้ง มันก็ธรรมชาติมันโป่งขึ้นมาก็หั่นสูบเฮ้ยผมอยากสูบธรรมชาติเลยโอ้ยายามันตำส้มกินแล้วนะสูบอัดแท่งหรอครับ มันว่าแท่งหรอกเขาก็เอามาให้เนี่ยขอเขามาสี่ห้าเขียง เขาก็ให้ดูมันสูบประจำแต่ก่อนลุงนี่ตั้งมองแม่งไว้ สุดยอดเฮ้ยอนปะอน